ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของศาสนพิธี และวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะครับ อยากจะให้นิสิตนะครับได้รับรู้ถึงศาสนพิธีการนะครับ คือศาสนพิธีเนี่ยมีขั้นตอนมีอะไรบ้าง แล้วก็มีรายละเอียดในส่วนของการดำเนินกิจกรรมอย่างไรนะครับ แล้วในส่วนของวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้น เราเป็นชาวพุทธนะครับ นอกจากที่เราจะแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ควรที่จะรู้หลักและก็วันสำคัญในทางพุทธศาสนา เพื่อที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะครับ ตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้น มีความสำคัญแล้วก็มีเหตุอันพึงปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับ วันนี้ เราได้รับความกรุณา นะครับจากพระเดชพระคุณท่านพระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลท่าโพเจ้าอาวาสวัดเสาหิน ซึ่งโปรดเมตตา จะให้ความรู้กับพวกเราในทั้งสองส่วน คือศาสนพิธีและวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา น้อมนมัสการพระคุณเจ้าครับ ขอเจริญพรสวัสดีกับนิสิต ชั้นปีที่หนึ่งทุกๆคนที่เรียนวิชาพื้นฐานในเรื่องของพระพุทธศาสนา วันนี้หลวงพ่อได้รับอารัธนานิมนต์ ให้มาพูดถึงเรื่องของศาสนาพิธี ก็คือพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาศาสนาพิธีก็คือแบบอย่างแบบแผนที่ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธีปกิณกาพิธี อันนี้เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา กุศลพิธีคืออะไร กุศลพิธีก็คือพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยการอบรมความดีในทางพระพุทธศาสนา เช่นอะไรบ้าง เช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็คือการประกาศตนว่า เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา มันก็จะมีระเบียบการปฏิบัติอยู่สองการเวียนเทียนในวันสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขาบูชา วันอาสาหาบูชา อันนี้ก็เป็นการเวียนเทียนเพื่อน้อมรำลึกเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวตาต่อ พระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดกุศลพิธี สุดท้ายก็คือการรักษาโบสถศีล ของผู้ที่ไปรักษาโบสถศีล ตามวัดวาอารามต่างๆ ในวันสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนา อันนี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของกุศลพิธีก็คือความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนา หมวดที่สองก็คือ เรื่องของบุญพิธี บุญพิธีก็คือพิธีกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมประเพณีในเนื่อเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานมงคลก็ดี งานอวมงคลก็ดี อันนี้ก็เป็นวิถีวิถีพุทธที่เราปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมา มันก็จะมีวิธีการในการปฏิบัติแยกออกเป็นสองประเภทก็คือ 1. งานมงคลเช่นการทำบุญในพิธีมงคลสมรสการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ การทำบุญอายุเมื่อครบรอบต่างๆ เช่นครบรอบ 60 ปี มีอายุ 80 ปี อย่างนี้เป็นต้น อันนี้เรียกว่าเป็นงานมงคล ประเภทที่สองก็คือ งานอาวมงคลก็เป็นเป็นงานที่เอื้อประโยชน์ปรารบถึงความตายอย่างนี้เป็นต้น เมื่อพูดถึงงานมงคลก็ดีงานเอามงคลก็ดีมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์คือการจัดการจัดเตรียมสถานที่การนิมนต์พระ ถ้าเป็นสมัยอดีตสมัยโบราณเนี่ยการนิมนต์พระก็จะต้องมีดีกาต้องไปวางดีกา นั่นก็หมายว่าเราจะต้องออกดีกาว่าเราจะไปนิมนต์พระจำนวนเท่าไหร่ ตั้งแต่อย่างน้อยสุดต้องไม่ไม่ต่ำกว่า 5 รูป5รูป7รูป 9 รูป อันนี้เป็นเป็นจำนวนพระที่นิยมนิมนต์มาในงานบุญพิธี เมื่อเราอารัธนานิมนต์พระแล้วเนี่ยกำหนดวันเวลาที่เราจะทำพิธี เราก็ต้องไปจัดเตรียมเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่นั่นก็หมายถึงว่าองค์ประกอบของสถานที่ที่เราจะเตรียมเนี่ยตามหลักประเพณีโบราณก็คนโบราณจะมักบอกว่า จะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือ เพื่อความเป็นสิริมงคลอันนี้ ถือว่าเราต้องฟิกอย่างนี้ไหมจริงๆแล้วไม่จำเป็น ต้องดูสถานที่ว่าเหมาะสมไหมเอื้อต่อการจัดหรือเปล่า ถ้าสถานที่เอื้อลงตัว เราก็จะหันหน้าให้พระสงฆ์หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันออก โดยจะมีโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชาเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวามือของพระสงฆ์ แล้วก็หันหน้าไปในทางที่เดียวของพระสงฆ์โต๊ะหมู่บูชานี่ก็จะมีขนาดตั้งแต่โต๊ะหมู่ห้าหมู่เจ็ดหรือหมู่เก้าแล้วแต่ขนาดของงานว่าเจ้าภาพมีความประสงค์ว่าจะจัดงานประมาณไหนอันนี้เราก็ดูความเหมาะสม ก็จะมีโต๊ะหมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่เก้าองค์ประกอบก็จะมีพานดอกไม้ มีแจกันมีเชิงเทียน ซึ่งถ้าตามสมัยโบราณจริงๆแล้วเนี่ย ก็มักนิยมใช้วัตถุที่ทำด้วยทองเหลืองขัดให้เงา ให้เกิดความงดงาม เวลาผู้ที่ไปร่วมพิธีกรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าการจัดงานเนี่ยมีความเรียบร้อย จัดงานเรียบร้อยอเหมาะสม กับกับเจ้าภาพอย่างนี้เป็นต้น พระที่อารัธนานิมนต์มา เมื่อพระมาถึงสถานที่นยเจ้าภาพหรือพิธีกรหรือศาสนาพิธีกรเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่หนึ่งเลย สถานที่จะต้องพร้อมโต๊ะหมู่จากโต๊ะหมู่มาก็จะเป็นอาสนะ ลาดอาสนะ ถ้าเรา นิมนต์พระสงฆ์ห้ารูปก็ปูลาดอาสนะห้าชุดห้าชุด การองค์ประกอบของอพิธีก็คือกระโถนกระโถนเนี่ยต้องเตรียมไว้ตามจำนวนพระที่อาราธนานิมนต์มา โดยให้กระโถนอยู่ด้านหลังของอาสนะ แล้วก็จะเตรียม เครื่องรับรองไม่ว่าจะเป็นชุดน้ำร้อนน้ำเย็น อันนี้จะต้องวางด้านขวามือของพระสงฆ์แต่ละรูปหมายถึงว่าชุดเครื่องน้ำร้อนน้ำเย็นจะเป็นพานหมากพานภูที่เราเตรียมไว้เนี่ยจะต้องวางอยู่ด้านขวามือของพระสงฆ์แต่ละรูปมีพานที่จะวางสำหรับวางสายสินสองพานมีครอบน้ำมนต์ สมัยโบราณเขาเรียกว่าครอบน้ำมนต์แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่มีแล้วก็จะนิมนต์ใช้ขันน้ำมนต์จะเป็นขันเงินก็ได้ ขันทองเหลืองก็ได้เตรียมไว้ในขันเงินก็ใส่น้ำให้ประมาณพอดีพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกิน ก็จะมีใบใบเงินใบทองอที่เตรียมใส่ไว้ หรือไม่มีใบเงินใบทองก็จะเป็นดอกบัว ดอกไม้ประเภทนี้เขาไม่นิยมใส่ลงไปในในขันน้ำมนต์ก็จะมีพาน รองรับสายสินเอาไว้สุดท้ายของพระสงฆ์ที่นั่งรูปสุดท้าย คือต้องเตรียมพานไว้สองพาน อันนี้เป็นองค์ประกอบอที่สำหรับจะเจริญพระพุทธมนต์การเจริญพระพุทธมนต์นั้นเนี่ยเมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้วเนี่ยสาธารณพิธีกรก็จะต้องประเคนประเคนพานหมากพานภู ประเคนเครื่องรับรองที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็น เมื่อประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เชิญเจ้าภาพ จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยการจุดทูบเทียนพระรัตนตรัยเนี่ย ก็จะต้องรู้เลยว่า สาธิตพิกรจะต้องแนะนำเจ้าภาพว่าจะต้องจุดเทียนเล่มซ้ายมือของประธานก่อน เมื่อจุดเทียนเล่มซ้ายมือเสร็จ จุดเทียนเล่มขวามือแล้วก็จุดทูบเรียงกันมา เสร็จแล้วก็กราบสามครั้งเข้าไปนั่งที่เดิม สาธิตพิกรก็จะเริ่มอาราธนาศีล อารัธนาศีลพอพระสงฆ์ให้ศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาราธนาพระปริต เมื่อพระสงฆ์อาราสวดพระปริตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ไปถึงบทก่อนนโมแปดบทจบจะขึ้นอาเสวนาเนี่ยเจ้าภาพหรือประธานประธานฝ่ายพระวาจะต้องไปจุดเทียนน้ำมนต์จุดเทียนน้ำมนต์แล้วก็ เอานั่งฟังพระสวด จนกระทั่งจบเรียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มถวายพระทหารการการจัดพระทหารนั้นก็จะต้องมีพระพุทธ พระพุทธนี่ถือว่า แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะเสด็จดับขันท่านวิพานไปแล้ว แต่เราก็จัดไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ว่าต้องมีพระพุทธถวายข้าพระพุทธ ถวายข้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้แหละคือเป็น เป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบของอของบุญพิธีบุญพิธี ถ้าเป็นถ้าเป็นงานอันนี้เป็นงานบุญบุญพิธี ที่บุญพิธีเนี่ยมันยังมีข้อละเอียดปีกย่อยไปว่า เรามักจะได้ยินคำว่าสวดมนต์เย็นหลายหลายคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะสวดมนต์เย็นนี่สวดอย่างไร บางทีนี่มนต์พระไปสวดมนต์ตอนเช้าไปสวดมนต์ตอนเพลนแล้วเขาบอกว่าสารพิธีกรก็จะบอกว่า สวดมนต์เย็น ที่เราเรียกว่าสวดมนต์เย็นเพราะในสมัยโบราณนิยมสวดตอนเย็น สวดก่อนวันจริงหนึ่งวัน สวดสวดมนต์เย็นก็คือจะสวดเจ็ดตำนานก็ดี หรือสวดสิบสองตำนานก็ดี เมื่อสวดสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วลุ่งพอตื่นตอนเช้า ก็นิมนต์พระไปอีกรอบหนึ่งเพื่อถวายพระทานเช้า แต่ในตอนเช้าหลังจากสวดมนต์เย็นแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอาราธนาพระปริต มีเพียงแต่อาราธนาศีล เมื่อพระสงฆ์ให้ศีลเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ก็จะสวดบทถวายพรพระ เมื่อพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระถึงพาหงเนี่ย เจ้าภาพหรือผู้ที่มาร่วมงานก็จะต้องไปตักบาตรบาตรที่พระสงฆ์เตรียมไป ถ้าพระสงฆ์ไปห้ารูปก็จะเตรียมบาตรไปห้าบาทเจ็ดรูปก็เจ็ดบาทเก้ารูปก็เก้าบาทนั่นในสมัยอดีตในสมัยโบราณ แต่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าประยุกต์มา เพราะว่า บางครั้งถ้านำบาตรไปครบจำนวนพระเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะต้องอตักบาตรต้องข้าวต้องเยอะ พระสงฆ์ก็มักจะนำบาตรไปแค่เก้ารูปเพื่อเป็นสี่มงคล ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ให้ท่านเจ้าภาพเนี่ยได้ตักบาตรตามพิธีกรรมให้สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อพระฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายปัจจัยทาน แล้วก็กรวดน้ำรับพรเป็นเสร็จพิธี อันนี้คือ บุญพิธีที่เกี่ยวเนื่องด้วยงานบุญ เช่นการทำบุญงานมงคลสมรสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญฉลองอายุหรือฉลองอความสำเร็จต่างๆ อันนี้เนี่ยเป็นบุญพิธีเป็นเป็นงานมงคล